สวัสดีค่ะ ในตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับกริยากลุ่มที่หนึ่งของภาษาฝรั่งเศสกันนะคะว่ามันคืออะไร กริยากลุ่มที่หนึ่งในภาษาฝรั่งเศส คือกริยาที่ลงท้ายด้วยอักษรึและแอกริยากลุ่มนี้ได้ชื่อว่าเป็นกริยาที่มีรูปแบบการกระจายตายตัว ยกตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการกระจายเป็นการปัจจุบัน ก็ให้ตัดอักษรสองตัวสุดท้ายทิ้งไป ก็จะเหลือสิ่งที่เราเรียกว่าราก หรือที่ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า radical จากนั้นก็เติมคำลงท้ายที่ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า terminaison แยกตามบุรุษสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานคือ เติมเออสำหรับประธาน je เติมเออแอสำหรับประธาน tu และเติมเออสำหรับประธาน il และ elle ให้เติมโอ and s สำหรับประธาน n o ให้เติม เออ แซดสำหรับประธาน v u ให้เติม เออแอนเตสำหรับประธาน อินแอสและประธานแอลแอสการกระจายที่สม่ำเสมอจึงหมายถึงมีรูปกระจายที่ใช้กฎเดียวกันทุกตัว อย่างไรก็ตามมีกริยาบางตัวที่ลงท้ายด้วย e และแอ แต่ถูกจัดให้เป็นกริยาที่กระจายแบบไม่เป็นไปตามกฎ เนื่องจากรูปกระจายของประธานแต่ละตัว ไม่ได้เคารพการใช้คำลงท้ายแบบที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั่นเอง